ผมต้องย้อนไปเมื่อสักสิบสองสิบสามปีที่แล้วนะครับครับ ตอนนั้นเนี่ยผมอายุประมาณสักยี่สิบสามผมเป็นได้ได้รับหน้าที่เป็นกาดกาดของอนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้ได้ไปดูแลเป็นเลขาของของ สสท่านหนึ่งแหละ แล้วก็เดี๋ยวเราตัดเลือกตรงนั้นไป แล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้มาทำงานในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประชุมพักของของลูกพี่ผมนะฮะ แล้วก็ได้กลับมาที่ทางอ่าภาคตะวันออกดีกว่า ไม่ไม่ไม่ไม่ขอบอกเป็นเป็นจังหวัดละกัน อนนั้นเนี่ยผมจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่มาประชุมพักในวันนั้นเนี่ยที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก แล้วก็เดินทางกันมาเนี่ยสักประมาณสักออกจากจังหวัดนั้นเนี่ย ตอนตีสามครึ่งแล้วก็มาแวะที่กรุงเทพสองสามชั่วโมง แล้วก็มาถึงจังหวัดปลายทางเนี่ย ประมาณสักสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นได้ราวๆ เนี้ยฮะ ครับพอมาถึงเนี่ย ที่เขามีการประชุมพักกันเนี่ย เป็นโรงแรมระดับห้าดาว ผมก็ตัวผมเนี่ยจะนั่งติดข้างตัวกับนาย แล้วก็จะมี ทีมงานผมจะมีลูกน้องผมอยู่สองคนชื่อว่า อ่า ไอ้เจ้าหมูกับพี่เอ ครับ หมูเนี่ยเป็นคนขับรถ แล้วก็พี่เอเนี่ยจะเป็น อ่าเบอร์สองของวงอีกทีหนึ่งครับ แล้วก็ต้องไปส่งนายที่โรงแรมเนี่ย ในตอนประมาณสักเอ่อผมกะ ไว้ตอนนั้นน่าสักเมื่อเกินหกโมงเย็นพอถึงโรงแรมปลายทาง เนี่ย มันก็จะเป็นที่ที่เขาต้องไปประชุมกัน ผมก็ส่ง นายผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ลูกพี่ผมก็จะบอกว่าเอ้ยบอลเดี๋ยวสักประมาณห้าทุ่มครึ่งนะแวะมารับพี่นะกลับมารับพี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตีรถกลับที่จังหวัดเรา เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีออกพื้นที่กัน ผมก็ตบปากรับคำก็โอเครู้เรื่องละตามนั้น ก็ออกมาจากโรงแรมนั้นเนี่ย แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยโรงแรมนั้น เนี่ย มันจะมีพื้นที่ให้กับผู้ติดตามของนักการเมืองในในพักนั้นเนี่ย ก็จะมีเป็นห้องพักห้องอะไรเงี้ยแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกพี่ผมเนี่ย เขาจะเป็นคนขี้เกียจใจไม่อยากจะใช้งบของพัก แล้วก็ใช้งบส่วนตัวเขาก็จะ ยิ่งเงินให้ผมอะวันนั้นอะห้าพันแล้วก็บอกว่าบอลไปหาที่พักนะผม ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่อยากจะเซฟเงินให้ลูกพี่อยู่แล้วก็ขับรถตะเวนหา กัน จริง ๆ จะไปนอนตรงไหนก็ได้ก็ให้หมูเนี่ยบอกว่า บอกหมู ว่าไอ้หมูเดี๋ยวเราไปหาที่พักที่มันเอาหลักร้อยแล้วกันเดี๋ยวเราก็นอนนสามคนนอนด้วยกันตรงนี้แหละครับก็ขับตะเวนหากัน จนไปสองสามโรงแรมก็แล้วสี่ห้าโรงแรมก็แล้วคือจังหวัดนั้นเนี่ย โรงแรมอ่ะค่อนข้างที่จะมีราคาสูงครับนะฮะก็เลยขับรถตะเวนหากันจนมาเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งลักษณะของโรงแรมเนี่ยเป็นเหมือนห้องแถว แล้วก็เป็นห้องซอยซอยคล้ายๆบ้านลูดกึ่งๆบ้านลูดห้องแถวอะครับ พอจอดหน้าโรงแรมเสร็จปุ๊บผมบอกว่า เอ้ยหมู หมูลงไปเช็คราคาดิ ราคาเท่าไหร่วะ ผมก็บอกอย่างนี้ หมอก็วิ่งลงไป เปิดประตูปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งลงไปคุยที่ด้าเคาน์เตอร์ พอไม่ถึงสองสามนาที หมูก็วิ่งกลับมาบอกว่า ลูกพี่หกร้อยลูกพี่ครับผมก็บอกว่าเฮ้ยหกร้อย เอาเลยไม่เป็นไรหกร้อยเรานอนด้วยกัน อ่าเรามีเงิน มีเงินเหลือ ที่พอที่จะเดินซื้อกับข้าวกินซื้อนั่นนี่นู่นอาจจะนั่งดื่มนั่งอะไรด้วยกันก็มันก็อยู่ในในมาจิ้นตรงนั้น ครับก็ขนของเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็กระเป๋าเป้คนละใบแหละ จัดของจัดอะไรเสร็จ พากันไปเดินตรงตลาดข้างบิ๊กซีเสร็จปุ๊บประมาณสักทุ่มครึ่งผมกลับมาเนี่ย ก็ ผมบอกให้ อ่า พี่เอกับไอ้จาหมูบอกว่าเฮ้ยใครจะอาบน้ำอาบอาบไปก่อนเลยนะ เดี๋ยวผมอาบคนสุดท้ายก็พี่เอเป็นคนอาบน้ำก่อน จังหวะที่พี่เออาบน้ำเนี่ย ผมต้องอธิบายในในในลักษณะห้องก่อนว่า พอเวลาเราเดินเข้าไปจากจากหน้าห้องเนี่ย ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าที่ลักษณะที่บิวอินครับได้ไหมฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ย จะเป็นห้องน้ำ แล้วก็เดินตรงมาอีกหน่อยเนี่ย พอเรามองด้านซ้ายมือจะเป็นทีวีโต๊ะโต๊ะเครื่องแป้งที่มันมีทีวีตั้งอยู่ ครับ แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นเตียงประมาณห้าฟุต ข้างเตียงเนี่ยจะเป็นอ่าโซฟาสีแดง ยาวประมาณผมกะคาดคะเนเพราะผมสูงร้อยเจ็ดสิบเตียงเนี่ยน่าจะยาวประมาณสัก ร้อยห้าสิบไอไอตรงโซฟาเนี่ย น่าจะยาวประมาณร้อยห้าสิบก็โอเค ประมาณนั้นนึกภาพตามนะครับ ผมก็ให้พี่เอเข้าไปนอนไอไปอาบน้ำก่อน พอพี่เอเข้าไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยสักประมาณสัก ไม่ถึงสิบนาทีอะพี่เอเป็นคนอาบน้ำนะจังหวะที่ผมกำลังนอนดูทีวีอยู่กับจมูกเนี่ย อยู่ดีๆเนี่ย พี่เอตะโกนออกมาจากห้องน้ำว่าทำไมมีอะไร ผมกับหมูเนี่ย มองหน้ากันครับ มองหน้ากันแล้วก็งงเงงแบบว่าคืออะไรแล้วก็ตะโกนตอบกับพี่เอไปว่าอ๋อเปล่าเปล่าพี่ไม่มีอะไรเขาก็เงียบแล้วเขาก็เปิดไอ้มาเสียงไอ้ปากบวมมันก็ ชาชาชาไปเรื่อยครับผมก็นอนดูทีวีกันต่อไป ป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีพี่เอตะโกนออกมาว่า ทำไมวะมีอะไรวะประมาณเนี้ยครับ เออ ผมก็ยิ่งงงไปแล้ว ผมก็มองกันมองหน้าไก่หมูว่า อะไรของเขาวะอะไรประมาณนี้ครับครับ ผมก็ตะโกนออกไปอีกตะโกนกลับไปอีกว่าเออหาบเสร็จก็ออกมา ไม่มีไร เขาก็ออกมาเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำของเขาเขาก็ ออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้พูดอะไร อืมแล้วจะหมูอาบน้ำคนที่สอง คนที่สามจะเป็นผม พอเจ้าหมูอาบน้ำก็ไม่มีอะไร ผมอาบน้ำไม่มีอะไร จนอาบน้ำกันเสร็จกันทุกคนแล้วก็ ก่อนที่จะปิดทีวีเนี่ยก็ผมก็จะเปิดไฟหน้าห้องไอเปิดไปในห้องน้ำไว้ เพื่อที่จะเห็นให้เห็นทางเดินครับ ครับ แล้วก่อนนอนเนี่ยผมจะบอกกับทุกคนว่า ก็จะมองนาฬิกาที่ข้อมือแล้วก็บอกว่า เฮ้ยห้าทุ่มครึ่งนะ ตื่นนะ เดี๋ยวต้องไปรับลูกพี่ อ่า พี่หมูกับเอ้ย พี่เอเจ้าหมูเนี่ย ก็พยักหน้าบอก เออเออรู้เรื่องโอเคครับ ก็นอนกันไป ผมจำไม่ได้ว่านอนได้ไป ไปกี่ชั่วโมง แต่ว่านอนได้พักใหญ่ๆครับ เหมืนกับพี่เอเนี่ย ผมให้นอนบนเตียง แต่ผมเนี่ย จะมานอนตรงโซฟาแดงคือคือผมเนี่ยสไตล์ผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสียสละให้ลูกน้อง แล้วก็ อ่ะ พวกคุณนอนไปเลยแล้วผมนอนตรงโซฟาแดง แล้วผมเนี่ย ลักษณะของโซฟาแดงเนี่ยคือการเรานอนเรานอนหงายนะครับ นึกภาพตามว่า ฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ย มันจะเป็นฝาห้องฝาผนังที่มันเป็นฝั่งห้องน้ำและซ้ายมือ เอ้ยเอขวามือเนี่ย มันจะเป็นฝั่งเตียงครับ และก่อนถึงเตียงเนี่ย มันจะเป็นช่องว่างทางเดิน ประมาณสัก เอ่อห้าสิบเซนครับ ประมาณเนี้ยช่องว่างระหว่างทางเดิน แล้วผมนอนตะแคงผมนอนตะแคงแล้วมือผมเนี่ยมันยื่นออกไป ยื่นออกไปข้างๆไอโซฟานั้น อืมมันเป็น อะฟิลแบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นครับ ครั้งแรกเลยนะครับเออผมรู้สึกว่ามันมีมือหนึ่งไงมาจับตรงมือ ผมเหมือนคล้ายๆกับเช็คแฮนด์ะครับ อ่า ผมก็จับแล้วรู้รู้แล้วว่า อันนี้คือมือ ผมก็สะบัดออกไป อืม อ่า ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครั้งแรกก็คิดว่าเป็นอาจจะเป็นมือของพี่เอที่เขาแบบตะแคงมา แล้วก็เขาอาจจะมือมาพาดมือผม ครับ ก็สะบัดออกไป ครั้งที่สองก็มาจับมือผมอีกทีเนี้ยเขาจับเนี่ยเขาจับคือมันเป็นลักษณะของการกุมมือเลย ทีเนี้ยผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วผมก็สะบัดมือออกไปอีกแล้วผมก็กลับมานอนหงายครับ อะกลับมานอนหงายเสร็จปุ๊บเนี่ย น่าจะผมตีไว้ไม่เกินนาทีอะครับออยู่ดี ๆ มันมี ตอนนั้นผมนอนหลับตานะ มันมีมือสองมือเนี่ย มากุมตรงหัวไหล่กุมหัวไหล่สองข้างเราเนี่ย เหมือนเขาโน้มตัวลงมา แล้วก็ ไล่เราสองข้างและวขย่าตัวเรา ครับ แล้วพูดว่าพี่คะพี่คะตื่นได้แล้ว เออ ผม ผมรู้ผมเริ่มรู้สึกตัวแล้ว ผมก็ปัดมือออกสองข้าง ปัดมือแบบเอามือข้างหนึ่งที่ปาดมือออกไปเลยสองข้างแล้วก็พูดแอบเหมือนแกว่า อืมอย่างเงี้ยแล้วก็นอนต่อ ครับ แล้วก็ก้มลงมาอีก แล้วก็จับหัวไหล่เราสองข้างอีกแล้วบอกว่า พี่คะพี่คะ ตื่นได้แล้วอพอผมได้ยินพี่คะพี่คะตื่นได้ในรอบสองเนี่ย ผมงงในใจว่าในในความคิดผมว่า ผู้หญิงที่ไหนมันเข้ามาในห้องเรา เออ ผมลืมตาขึ้นมา เป็นลักษณะของผู้หญิงเนี่ย ผมสั้นเลยติ่งหูลงมาหน่อยหนึ่งครับ ใส่เสื้อสีขาวรัดรูปใส่กางเกงยีนขาสั้น ขาสั้นเลยนะฮะขาสั้นแบบขาสั้นมากๆเขายืนอยู่อยู่ตรงในข้างขาผมตรงตรง ข้างๆ กับไอโซฟาแดงครับพอเขาเห็นผมอะว่าลืมตาแล้วเนี่ย เขาโน้มตัวกลับขึ้นไป จากที่เขาก้มอยู่อ่ะครับ เขาโน้มตัวกลับขึ้นไปเสร็จแล้วเขาหันหลังผมก็งงด้วยความงุนงงที่เราเพิ่งตื่นมาแล้ว ผู้หญิงคนนี้คือใคร ผมก็ลุกตาม แล้วก็ลุกจากลุกจากโซฟานั้น เนี่ยเดินตามเขา เขาเดินเดินตามช่องทางที่มันเป็นห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้า มันเป็นช่องทางเดิน อืม พี่เชื่อไหมว่าเขาเดินทะลุประตูออกไปเดียวแล้วเดินทะลุแล้วผมห่างจากเขาอะเออใช่ ผมห่างจากเขาอะแค่วาเดียวมือเนี่ยวาเดียวเนี่ย ผมแตะถึงเขาแล้วอะเออ แล้วเขาเดินทะลุออกไปเสร็จปุ๊บผมเดินชนประตูดังปั้งคือหน้าผมหงายเลย พอ ชนประตูปั้งเสร็จ ปุ๊บเนี่ย ผมก็แบบเหมือนสตันอยู่ประมาณสักสองสามวิอ่ะแล้วก็เฮ้ยอะไรวะครับ แล้ว ผมจำภาพได้ว่าเขาเดินทะลุออกไปอ่ะ ผมบิด ไอ้บิดลูกบิดอ่ะ แล้วผมเปิดประตูตามไปอ่ะไปหน้าห้อง ไปหน้าห้องทุก ดวงในใน ในหน้าห้องทุก ทุกดวงอ่ะปิดหมดเลย ครับไม่มีใคร มันคือความว่างเปล่า พอเท่านั้นแหละฮะผมก็ปิดประตูกลับเข้ามาติ๊กผมบอกตะโกนในห้องเลยบอกว่า ไอ้มืออเอ๊ปืนเขาก็แบบงงๆกันว่า มันเกิดอะไรขึ้น ครับ พอเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็ถามว่าเฮ้ยมีอะไรวะ มีอะไรวะ เหมือนแบบว่านึกว่ามีโจรมีอะไรเงี้ย เขาก็พร้อมจะไฟอยู่แล้ว แต่ผมบอกว่า เฮ้ย เก็บของขึ้นรถอืมทุกคนเก็บของขึ้นรถเก็บเก็บเก็บเก็บติดแต่ทุกคนเนี่ยมันมีมาแค่กระเป๋าเป้สะพายใบเดียว มันเก็บง่ายอยู่แล้ว เก็บเก็บเก็บแล้วก็เปิดประตูหลังรถไอตอนนั้นลูกพี่ผมใช้ไอตัว Volkswagen ตัวคาร a เ e ลซึ่งมันจะเป็นประตูไฟฟ้าข้างๆ ใช่ไหมฮะ ครับก็โยนโยนโยนขึ้นไป พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนจังหวัดซิทคอมครับลูกพี่ผมเนี่ยเขาจะมีวิทยุทานินอยู่เครื่องหนึ่ง ที่เขาชอบชอบฟังเขาจะชอบฟังวิทยุทานินไปไหนก็ จะหมุนหา แล้วอย่าลืมนะวิทยุทานินเนี่ย ถ้าจะเปิดเนี่ย เราต้องบิด บิดเหมือนบิดวอลลุ่มอะฮะให้มันมันดังใช่ไหมฮะแล้วตัวผมเนี่ย ขึ้นรถมาเนี่ย ผมยังไม่รู้เลยว่า วิทยุธานินเนี่ยมันอยู่ตรงไหน แล้วทุกคนนะ่ะ ตอนขึ้นมาจากรถอ่ะไปขึ้นมาจากอันนี้ขึ้นมารถอ่ะ ครับ ประตูเนี่ยปิดพร้อมกัน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ประตูไฟฟ้าปิดพร้อมกันกึ๊บอยู่ดีๆอ่ะไอเสียงวิทยุธานินนั้นน่ะครับ มันดังวุ้งขึ้นมาเป็นเสียงดนตรีไทยค่ะเฮ้ยเป็นเสียงดนตรีไทยเลยเหรอใช่ แล้วสิ่งที่ผมงงมากคือวิทยุธานินเนี่ย มันอยู่เบาะหลังสุดอยู่เบาะหลังสุดของของท้ายรถเลย พอได้ยินเท่านั้นแหละผมบอกว่าไอ้หมูไปหมู่าขับรถทิ่มออกมาจากหน้าโรงแรมเลยตอนขับรถออกมาเรื่อยๆเนี่ยผมเนี่ย ผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้วิทยุธานินมากที่สุด ผมจะนั่งเบาะเบาะที่แถวที่สองไอวิทยุธานินเนี่ยมันอยู่เบาะท้ายครับ ผมเนี่ยกำลังลุกลุกเอาตัวเองขึ้นมา เพื่อที่จะมาหยิบวิทยุธานินเนี่ย อืมาปิด กำลังพอเอี้ยวตัวเข้ามาข้างหลังนะครับ สิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมครับ ไอกระจกมองข้างหลังที่มันเป็นแผงกระจกข้างหลังเนี่ยผมมองสรุปเข้าไป ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนโบกมือบายบาย โอ้โห ครับ ยืนยิ้มแล้วก็โบกมือไปยบายผมก็เลยหันกลับมาแล้วก็นั่งตัวสั่นแล้วก็พอออกมาจากโรงแรมนั้นได้เนี่ย ผมมองตรงนาฬิกาครับผมมันเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งพอดีที่ผมบอกว่าให้ทุกคนตื่นครับ นั่นแหละครับสิ่งที่ผมเจอ นี่ก็คือ เรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบได้เจอตอนที่ไปติดตามเฝ้าลูกพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พบเจอในช่วงที่ไปแยกนอน ในโรงแรมที่คัดเลือกกันเอง ของหนุ่มๆสามคน ถูกไหมฮะพี่บอลพี่บอลถูกต้องครับผมเนี่ย ไม่เคยเห็นวิทยุธานินมาก่อนก็เลยมีโอกาสไปเสิร์ชมา เพราะผมไม่แน่ใจว่า ใกล้เคียงกับวิทยุทรานซิสเตอร์ไหม อันนี้คืออันเดียวกันไหมอันเดียวกันเลยครับ อันนี้คืออันเดียวกันกับที่พี่พูดถึงใช่ไหม ใช่ครับ เฮ้ยน่าสนใจกับวิทยุแบบนี้มากเลย เพราะผมคือวิทยุ อย่างเงี้ยเนี่ย ถ้าเวลาจะเปิดฟังมันต้องหมุน ใช่มันเป็นมันเป็นเหมือนลักษณะของการหมุนแบบเครื่องทำน้ำร้อนอ่ะก็ถ้าคุณไม่หมุน เลยมาจุดที่มันเปิดออนมันก็จะไม่ทำงานถูกไหมพี่ถูกต้องครับโอ้แล้ววันนั้นเนี่ยมันติดเองได้ไงวะหมุนขึ้นสุดเลย เออนั่นแหละ เรื่องของเรื่องคือ มันติดเองได้ไงวะนะฮะมันใช่ใครใครทะเลนไปหมุน แล้วอีกอย่างคือตำแหน่งของวิทยุตัวเนี่ยเครื่องเนี้ย มันดันอยู่หลังรถแบบ มันอยู่หลังสุดเลยด้วย ใช่ มันโอกาสที่ใครจะไปโดนหรือใครจะไปแบบตัวไปถูจนไอตรงส่วนที่มันหมุนเปิดอะมันหมุนแล้วมันทำงานขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะ ก็เออจริง ๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เจ้าหมูเนี่ย เป็นคนมาเล่าในพาร์ทของหมูอีกด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนน่ะโดนเหมือนกันหมดตามมา ผมชอบนะ จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้